สำหรับประโยค Apakah Anda akan membawa ke pesawat คนขายของถามนักท่องเที่ยวว่าจะนำกระต่ายขูดมะพร้าวโหลด โหลดขึ้นเครื่องในห้องสัมภาระของเครื่องบินหรือไม่คำว่า Apakah เป็นคำที่ใช้ในการตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบว่าสำหรับประโยค Apakah Anda akan membawa ke pesawat คนขายของถามนักท่องเที่ยวว่าจะนำกระต่ายขูดมะพร้าว โหลดขึ้นเครื่องในห้องสัมภาระของเครื่องบินหรือไม่คำว่า a p a k a เป็นคำที่ใช้ในการตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบว่า ใช่ไม่ใช่คำว่า akan แปลว่า จะคำว่า membawa แปลว่านำคำว่า ke แปลว่า สู่ คำว่าปสวัสดแปลว่า ตัวเครื่องบิน นักท่องเที่ยวตอบว่า ใช่ คำว่า เอีย แปลว่า ใช่